ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน มหัศจรรย์ว่านเพชรหึง ว่านเพชรหึง เป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถนำมาใช้เป็นยาแก้พิษแมลงกัดต่อยได้ และเป็นพืชที่ประเทศไทยปลูกมากด้วยครับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นำว่านเพชรหึงมาดองเหล้าดื่มเป็นยาอายุวัฒนะ และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ล่าสุดได้นำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางด้วยครับ ว่านเพชรหึงมีลักษณะพิเศษคือ มีส่วนลำต้นใหญ่และยาวกว่ากล้วยไม้ชนิดอื่น และทนต่อการขาดน้ำ และสารอาหารได้เป็นเวลานาน มีอายุยืนยาว นักวิจัยจึงสนใจ นำว่านเพชรหึง มาวิจัยหาสารออกฤทธิ์ชีวภาพ จนได้สารสกัดว่านเพชรหึง ที่มีคุณสมบัติในการต้านเอนไซม์อิลาสเตสและลดการสร้างเอนไซม์คอลลาเจเนสในผิว เมื่อนำสารสกัดว่านเพชรหึง มากักเก็บอยู่ในรูปอนุภาคนาโนไขมัน เพื่อช่วยการซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น และเพิ่มความคงตัว วของสารสกัดโดยได้นำอนุภาคนาโนไขมันของสารสกัดว่านเพชรหึงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมและเซรั่มบำรุงผิว ผสมอนุภาคนาโนไขมัน ของสารสกัดว่านเพชรหึงพบว่ามีสรรพคุณ ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสขึ้น และช่วยลดริ้วรอย บนผิวหน้าหลังการใช้ 4 สัปดาห์ วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 025648000